วัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะ YouTube Channel ช่อง ใครๆ ก็ขายได้ง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันนี้นะคะเป็นอัศวินออนไลน์วันที่ 18 แต่วันนี้เราเรียนรู้ถึงการเข้าประชุมการประชุมนะคะ มันมักจะต้องมีแต่เรื่องที่สำคัญมีสาระ และมาร่วมมือร่วมใจพร้อมใจการโหวตเพื่อให้ข้อตกลงหรือหัวข้อต่างๆ ในการประชุมได้มีการลงมติ ที่จะนำไปใช้ในหัวเรื่องสำคัญต่ออไป การประชุมที่ดีเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมข้อมูล หัวข้อสำคัญ รายละเอียดเนื้อหาต่างๆ เพื่อนำมาถแถลงชี้แจง แล้วก็จะได้ใช้เวลาแบบที่มีประสิทธิภาพค่ะ เพราะว่าเวลามันสำคัญมากเราไม่สามารถจะใช้เวลาในการประชุมได้ เยอะมากทั้งครึ่งวันหรือทั้งวัน แล้วก็ปล่อยให้เวลาของมันดำเนินไปเรื่อยๆ โดยที่แบบไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน อันนั้นมันมาจากว่าส่วนหนึ่งมันไม่ได้การเตรียมความพร้อมของหัวเรื่องในการประชุม เพราะเราไม่ทราบเลยค่ะ การประชุมในแต่ละครั้ง ประธานของการประชุมอาจจะต้องการแค่หัวข้อใหญ่ ๆ หรือต้องการล้วงลึกเข้าไปถึงหัวข้อย่อยๆ ว่ารายละเอียดเป็นยังไง พื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันตัดสินใจ อันนี้ต้องสำคัญมากๆนะคะ เราจะต้องเตรียมข้อมูลที่เป็นหัวเรื่องใหญ่ แล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อย ถ้าประธานของการประชุมต้องการรู้เรื่องใหญ่ เราก็พรีเซนต์แต่เรื่องใหญ่ ๆ แต่ถ้าเกิดประธานของการประชุมต้องการรู้เนื้อหาลึกๆ รายละเอียด เราก็จะต้องมีค่ะ เพราะฉะนั้นการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพ มันจะทำให้ ประธานและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ได้เห็นถึงการทำงานแบบมีประสิทธิภาพของเรานะคะ ถ้าวันนี้เรายังไม่มั่นใจว่าเราเป็นคนที่เตรียมข้อมูล ได้ระดับไหน เราต้องลองกลับไปสังเกตดูนะคะ ว่าที่ผ่านมาการประชุมในหัวข้อที่เรารับผิดชอบ เราใช้เวลามากหรือเราใช้เวลาน้อย ในการถแถลงในการประชุมค่ะ และที่สำคัญนะคะ การประชุมเราจะต้องอนุญาตให้ทุกท่าน ได้มีสิทธิ์ออกเสียงและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อที่จะชี้แนะหรือแนะนำหรือการรับฟังในมุมมองต่างๆ ที่ในแต่ละคนในแต่ละ หน้าที่รับผิดชอบที่เห็นต่างกัน ซึ่งอันนั้นมันจะนำมาซึ่งการมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประชุมค่ะ เราไม่สามารถเป็นเจ้าของหรืออะไรได้หมดทุกเรื่อง ในโลกใบนี้รวมถึงเรื่องของการประชุมด้วยค่ะ ไม่อย่างนั้นมันถึงจะไม่มีตำแหน่งประธานเลขา กรรมการหรืออะไรอะไรต่างๆ ทุกคนทุกหน้าที่และทุกสมาชิก ทุกทีมทำงาน มีบทบาทสำคัญเท่ากันค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์และมีเสียง อันนี้แอนพูดในฐานะที่ว่าแอนเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าประชุมนะคะ แล้วอันนึงแอนก็เห็นว่าบางอย่าง มันก็มีการเป็นที่ไม่ได้ทำให้การประชุมเดินหน้าไปอย่างเช่น เราเห็นว่าอะไรไม่เวิร์กแต่เราก็ไม่ได้เรียกแล้วเราก็ปล่อยให้มันดำเนินการต่อไป อันนี้ค่ะ เป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กไม่ได้โทษทุกท่านนะคะ แต่กำลังพูดถึงตัวเอง เห็นว่าการประชุมที่มันเวิร์กและมีประสิทธิภาพควรจะเป็นยังไงแต่แอนจับตัวเองได้ว่าแอนไม่ได้เป็นคนที่มีความกล้าหาญพอ และไม่ได้ลุกขึ้นมายืน บอกว่าอะไรควรจะทำให้มันเวิร์กค่ะ ไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องแปลกใจแล้วสำหรับแอนไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ การเป็นมนุษย์เป็นเรื่องปกติค่ะ เราจะมีทั้งสิ่งที่เวิร์กและก็ไม่เวิร์กที่สำคัญอยู่ที่ว่าเราจับตัวเราได้ หรือไม่ว่าเราเป็นใครในแต่ละหน้าที่ค่ะ ก็ถ้าชอบกดไลค์นะคะ ถ้ารักกดแชร์หลงไหลกด subscribe นะคะ แล้วมาติดตามเนื้อหาที่มันเวิร์กไม่เวิร์ก missing กันได้อีกต่อไปที่ช่อง YouTube Channel ใครๆก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบายค่ะ